ดถึงเธอเธอจะรู้ไหม ขาดเธอไปนั้นมันไม่ดีต่อใจ เขาประกาศเคอร์ฟิวสี่ทุ่มยันตีสี่นอนไม่ได้เพราะขาดเธอละทีนี้ คิดถึงเธอเธอจะรู้ไหมขาดเธอไปนั้นมันไม่ดีต่อใจ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน เอาเบอร์มาเดี๋ยวไปรับเฟลไลไอจีนะไม่ต้องทักไม่ต้องทัก ขับรถขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงที่พัก ไม่ชอบนั่งรถนานที่เพิ่งทำนายอยากมันโนไปว่าเธอยังครั้งที่รัก ถ้าเธอพอไม่ได้ทำสัญญารักก็แค่คิดถึงคนรู้ใจทางไกลให้ให้ร้อยไม่มันก็ยังไม่เกินใจใี่พูดยังไงก็เมื่อเธอดีต่อใจ ดูดโอที่สมองวีดเอวีดีมีแค่เธออยู่กันขังรับรองแม่งโอเคใจแลกใจเอาจริงๆไม่โมเม ความห่างไกลมันทำให้กูโดนเท คิดถึงเธอเธอจะรู้ไหมขาดเธอไปนั้นมันไม่ดีต่อใจเขาประกาศเคอร์ฟิวสี่ทุ่มยันตีสี่นอนไม่ได้เพราะขาดเธอละทีนี้คิดถึงเธอเธอจะรู้ไหมขาดเธอไปนั้นมันไม่ดีต่อใจตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเอาเบอร์มา ปว่า เธอบอกตัวเล็กละว่าเซ็กจังผมเลยบอกเธอไปนะว่าสเปคครับ คุณเธออย่างงี้มันก็พอดี ไม่ว่าจะอวบหรือเป็นมี ก็เธอน่ารักนั่นของจริงนั่งอยู่อย่างนั้นนะพุซี่เว้ย อยากเดินขึ้นมาแล้วเห็นแต่หน้าขาวขาวคิดถึงวันวันสักกุหลาบฤดูหนาวเขาฟิลอย่างนิี้ยเห็นหน้าเธอในยามเช้าบรรยากาศณตอนนี้ อยากชวนเธอเมาจูเมาไม่มีใครมีแต่เรา มีแต่สุขไม่มีเศร้า เวลาเมาให้เธอเล่าตกดึกไม่หิวมันก็เหงาเธอบอกฉันยิ้มน้ำไม่เช้าคนนอนได้แล้วพรุ่งนี้ก็เช้าเธอบอกคนนอนได้แล้วคิดถึงเธอเธอจะอู้ไหมขาด ไปนะมันไม่ดีต่อใจ เขาประกาศก็ฟิลสีทุ่มยันตีสี่นอนไม่ได้เพราะขาดเธอและทีดีคิดถึงเธอเธอจะรู้ไหมขาดเธอไปนะมันไม่ดีต่อใจ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนเอาเบอร์มา เดี๋ยไปรับเฟลลไอจีนะไม่ต้องทัก ไม่ต้องทักขับรถขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวถึงที่พักไม่ชอบนั่งรถนานที่พึ่งทำนายอยากมโนไปว่าเธออยู่ข้างที่เราฮ่าฮ่าฮ่า Hey yo yo yo I love you baby